กิ๊กพรุ่งนี้ส่งงานคุณทัศนีแล้วอ่ะทำไงดีวะนเตยต้องส่งกับ Gmail ใช่ป่ะทำไงอ่ะทำมาใหม่อันดับแรกกดที่ Gmail และกดที่รูปดินสอด้านล่าง กรอกข้อมูลตามหัวข้อ ถึงคือกรอกข้อมูลผู้รับ เรื่องคือหัวเรื่องที่เราจะส่งข้อความ เขียนอีเมลคือเขียนข้อความ ในกรณีนี้จะแนบไฟล์กดที่คลิปหนีบกระดาษด้านบน จะสามารถแนบไฟล์ทั้งที่อยู่ในเครื่องและไฟล์ที่อยู่ในไดรฟ์ ถ้าหากต้องการบันทึกร่างจดหมายกดที่จุด 3 จุดด้านบน และกดบันทึกได้เลย หรือถ้าไม่ต้องการจดหมายนี้ให้กดที่ทิ้ง ตอนนี้กรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดส่งได้เลย ตรงรูปเครื่องบินกระดาษ แล้วกดส่ง ถ้าหากต้องการเช็ค ว่าเราส่งจดหมายนั้นแล้วหรือไม่ กดที่ขีดสามขีดด้านบน ไปที่ส่งแล้ว จะปรากฏอีเมลที่เราเพิ่งส่งไป และถ้าหากต้องการเปิดอีเมลที่ได้รับ กดที่ขีดสามขีดเหมือนเดิม แล้วไปที่กล่องจดหมาย ในตัวเลือกนี้จะมีจดหมายทั้งหมดที่อยู่ใน Gmail ของเรา ทั้งที่อยู่ในถังขยะ จดหมายที่ติดดาวไว้ จดหมายโปรโมโปรโมชั่น และจดหมายโซเชียล หรือถ้าต้องการดูอีเมล กดที่หลัก จะเป็นข้อความเข้าและข้อความที่เราส่งไป หรือถ้าหากเราต้องการจะลบอีเมลแล้วก็เราก็กดที่ถังขยะด้านบน และรายการนี้จะไปที่ถังขยะ ซึ่งเราสามารถกู้คืนได้หรือล้างถังขยะได้เก a n k y มากเลยทำไปแล้วตอนนี้ยเล่นเกมไหมเล่นเล่นไปไปไปเชิญ